เดี๋ยววันนี้ วันนี้สัญจรจะพาไปดูวิธีการ ดักปลาไหล ดักปลาไหลนะครับด้วยด้วยลันนะครับ ดักปลาไหลด้วยลัน ครับไปกับคุณครูคุณครูเฮมนะ ซึ่งตอนนี้ครูเฮมนี่ทำทำอาชีพดักปลาไหลมาทับสิบปีแล้วครับ มีความชำนาญมาก จะรู้วิธีว่าปลาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอย่างดี เดี๋ยวเราไปดูกัน อันนี้เป็นเนื้อที่เนื้อที่เป็นนาร้างเป็นบ่อร้างนะครับ บ่อร้างก็ไม่ลึก ซึ่งบ่อร้างนี่จะมีพวกหญ้านะพวกหญ้าตายมั่งไม่ตายมั่งแล้วก็หญ้าสด มีบัวมีเลนเยอะนะครับ ในส่วนนี้ปลาไหลก็จะชอบมา เขก็โฆษณาทีมงานด้วยถ้าต้องการก็ไปหาโรฮีนโรฮีนมันมีปัวอยู่ เออง่ายดิอันนั้นมันอะไรปลาร้าเหรออืมบันนินกระดิน บันนินหอมชุยอร่อยหอมนี่ของฉันไม่ใช่ปลาเน่าหอม ลองดมดิหอม อืมหอมอ่ะอืมเขียนไม่เหม็นเน่าเน่าีกินเ้าวเนี่ยไม่องูทีมงานของพวกเราเราก็บอกแล้วทีมงานเราบอกบอกชาวบ้าว่าเขาพัฒนาแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ ตอนนี้ตอนนี้ครณเ็นจะแยกนะครับ ให้ลูกชายไปชุดหนึ่งนะครับแยกับลูกชายอ่าเพราะว่ามันเยอะนะครับมีตั้งหลายสิบรัน ถ้าป้าไปคนเดียวก็คงจะยุ่งยากก็ต้องแยกทางกันละ ที่นี่มีมีครูเจ้าเดียวใช่ไหมฮะมีครูเจ้าเดียวใช่ไหมอ่าครูนี่เจ้าเดียวแถวไปเลยนะ พี่ยเตยเดี๋ยวนี้ก็สบายสบายไม่ต้องมีแย่งกันนะมีคนข้ามถิ่นมาบ้างไหมหรือไม่มีอ่ะก็มีทีมงานที่มาจากน้องจอกเราแหละที่จะระดับกับหน้องหมอแหละอ้าวนั่นมันถือว่าทีมงานเดียวกันทีมงานเดียวกันคนอื่นไม่มีนะไม่มีไม่มีนะโอเคงั้นเอาแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้ามาดูกันเอาโอเคโอเคครับ ลงรันไว้เมื่อวานนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะ ว่าจะได้ท่าไห่จำนวนสักมากน้อยแค่ไหนก็จะรู้นะครับเมื่อวานมาลงไว้ช่วงตอนบ่ายบ่ายวันนี้ตอนเช้าเราจะมากู้แต่ด้วยประสบการณ์แล้วก็ฝีมือของคุเฮมซึ่งมีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 10 ปีนี่น่าจะไม่พลาดนะครับท่านผู้ชมไม่พลาดแน่นอน อ้าถึงแล้วนะครับ ที่ที่มาลงไว้เมื่อวานนี้มาลงรันไว้นะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการกู้ของครูเฮมนะครับ ว่าจะได้ปลาไหลมากน้อยขนาดด้วยประสบการณ์มาไม่น้อยกว่าสิบปีนี่ น่าจะผ่านแน่นอนนะครับ นี่คือสวิง อันนี้คือสวิงนะ ที่จะใส่ใส่ปลานะครับดที่ดักไวานอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแทนจะ ไว้วานนี่คือรันที่ดักไว้เมื่อวานนะอาเราจะเริ่มกู้แล้วนะครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเอาสวิงมาดูกันอสวิงมาดูกันมีไหมมีไหมมีครับท่านผู้ชมครับมีโอ้ายลูกต่อสไปองสามตัวเออสองตัวครับสองตัวไปลูกต่อไป้ายเดี๋ยวเราจะไปดูที่ต่อไป นี่นะครับ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานนี่ได้แล้วครับสองตัวเห็นเห็นที่เรามีปลาหลายทานกันอยู่ทุกวันนี้ก็เนื่องจากบุคคลเหล่านี้แหละครับ ที่ลุยน้ำลุยน้ำลุยหญ้าลุยโคลนนะหาให้อาอีกหนึ่งลันหนึ่งลันขึ้นมาแล้ว อ้าวมีมา มีด้วย มีด้วย มีด้วยอ่าลงมาอีกแล้วมีด้วย ลงไปอีกแล้วกี่ตัวครูตัวเดียวสวยตัวนี้ตัวใหญ่ครับ ตัวเดียวแต่ใหญ่ตัวเดียวแต่ใหญ่ รันนี้เป็นรันที่สามโอ้นี่มีแน่นเลย โอ้รันนี้ครูบอกมีเต็มก็บอกอาเต็มก็บอก มันปื๊ดลงมาแล้ว โอ้โหนี่นี่นี่สองตัว ตัวใหญ่บึ้บเลย มา ใหญ่หน้าดูใหญ่อ่ะไปไก่ทุกรันเลยครับ เรากู้มาสามลันแล้วนี่ติดทุกลันเลยแสดงว่าปลาในแถวนี้นีบอกเขาเลยบอกไม่ได้ถ่ายภาพเรื่องจริงนี่สดสดเรื่องจริงอันนี้มีไหมเอ่ยมีมีมีมีมีอันนี้ก็มีไปข้างบนไปข้างบนรู้ขาดมีไหมไปข้างบนใช่เอาไปอีกตัวตัวใหญ่ไปแล้วอ้าวตัวใหญ่อยู่เว้ยใหญ่ไปตัมันไปบนเนี้ยเด้อฮะไอจูไปเอากระสอบมา สอบลูกน้องขาดไปดูสิวันนี้ มันก็ได้จะบีบด้วยมันออกตัวนี้ทำไม่ดีลูกทำไม่ดีถือมาแค่น่ะถือม่ออกข้างล่างน่อ้าวอีกหนึ่งตัวอ้าวลงมาอีกหนึ่งตัวแล้ว เดี๋ยวเรา ความจริงมันมีเยอะนะครับท่านผู้ชมมีเยอะเลยห้าหกสิบลัน แต่วันนี้เราทำไปให้ดูแค่ทำให้ดูแค่ สี่ห้าล้านพอนะสี่กว่าล้านแล้วอ่านี่อันนี้ก็มีครับ มาดูกัน มีทั้งตัวใหญ่ตัวน้อย นี่เราไปกำหนดมันไม่ได้ว่าจะได้ตัวขนาดไหนออ่า นี่ได้ตัวกำลังดี โอเค เราชมกันแค่นี้ก่อนนะครับแล้วโอกาสหน้าคงจะได้ติดตามกันต่อแล้วก็ ถ้าจะสั่งซื้อตามเบอร์ที่คุณเห็มได้ให้ไว้ ที่หน้าจอนะผมจะขึ้นเบอร์หน้าจอไว้แล้วก็มีสมาชิกกันอยู่สามกลุ่มเจาดับหน้องบะหมอหนองบะหมอ แล้วก็ที่บุรีพวงลำบุรีพวงที่นี่ก็ขอสิบเอ็ดคุยเฮมนะครับทำบุญทำทาน ใครอยากทานแกงวะไหหรือ ร้านอาหารพัตาคารสนใจนะสนใจร้านอาหารพัตคารสนใจติดต่อได้เลย เรายินดีที่จะส่งว่าเรามีเครือข่ายอยู่ ส่งให้ได้จะเอาเท่าไหร่สั่งมาว่ามา แกงปลาไหลผัดเผ็ดปลาไหลต้มยำอะไรก็แล้ว แต่ต้มเปรตปลาไหลร้านค้าพัตคาสามารถทำได้หมดครับ มีทีมงานหากันอยู่ประจำปลาไหลเยอะอ่าวันนี้มีติดปลาไหล ผิดพันมาตัวหนึ่งนะครับพันนี้กลายเป็นพันหูหูกินปลานะครับ ตอนนี้กำลังเวงกำลังจะทำพิธีเอาเอางูออกจากรัน เอาน้ำใส่เข้าไปเอาน้ำใส่เข้าไปใช่ไหมเอาน้ำใส่าใส่ต้องใช้น้ำใส่เข้าไปก่อนตามมเอาไม่ต้องตามอต่ะตมงูนี่ถ้าเป็นทางภาคอื่นเขาก็จะไม่ออก มันไม่ยอมออกหัวปากระบอกมันไม่เปิด เปิด มันก่อนัน่อแน่นนะ มันขดตัวยึดนะ ยังไม่ออกนะครับ ตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กๆ หาในี้มานี่เลยเอาปลาขึ้นเลยหมดแล้วน้ำเอาปลาขึ้นเอามานี่เบสิอาลรับรับรับรับอ้าว นี่ ออกมาแล้ว งูหนึ่งตัว นี่ เห็นมานี่นี่นี่นี่ตัวลายพ้อยเลยเขาเรียกงูปากกว้าง งูอะไรนะ งูปากกว้าง ไอ้กูยังไม่เคลียร์มันปล่อยมันอยู่นี่จ้ะ งูปากกว้างนะครับ ปากไม่กว้างกินปลาไม่ได้ มันกัดคนไหมเนี่ย ไม่กัด โอ้ไม่กัดคน เหมือนงูเหลือมเลยอ๋อไม่มีพิษ